นอกจากจะต้องแม่นกฎคือข้อมูลเนี่ยจะต้องแน่นองค์ความรู้ที่เกียรติที่เรียนมาต้องแม่นกฎต้องแน่นแล้วเนี่ยค่ะ จะต้องมีอะไรเพิ่มอีกบ้างคะพี่อ๋อค่ะสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งคือในเรื่องของความรักองค์กรนะคะคะความตั้งใจในการทำงาน ความซื่อสัตย์ความทุ่มเทค่ะ เพราะว่า ทุกที่ทุกแห่งนะคะ ก็ต้องการเรื่องของความรักองค์กรใช่ไหมคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะคะ ที่จะพาองค์กรของเราเนี่ยให้สู่เป้าหมายให้ได้ถึงแม้เป็นภาครัฐบาลก็ตามแต่นะคะ ต้องช่วยกันฉุดองค์กรของเรานะคะ ให้สู่การพัฒนาให้ตามนโยบายให้ได้นะคะ ซึ่งมันจะมีผลตามมาว่าเมื่อองค์กรเราอะค่ะบรรลุประสงค์แล้วเนี่ยสังคมของเราก็ต้องดีตามไปด้วยประสบผลสำเร็จสู่ในเรื่องของเชิงนโยบายของประเทศชาตินะคะ ก็คือบัณฑิตเนี่ยจะต้องมีความรักองค์กร เนื้อหาต้องแน่นใช่ไหมคะพร้อมที่จะทำงานได้ทันที เพราะว่าโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับอาชีวนามัยและความปลอดภัยเนี่ยเขาคาดหวังสูงว่าองค์ความรู้ที่เราได้มาเมื่อเราเรียนจบเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปนำองค์กรเขาได้ทันที นี่คือคุณลักษณะ แล้วก็สมรรถนะของบัณฑิตใช่ไหมคะคะที่สังคมต้องการ ซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ยกตัวอย่างส่วนหนึ่งของในกลุ่มงานที่ทาง คุณพี่ธิดาดูแลนะคะ ซึ่งเอาไปปรับใช้กับโดยภาพรวมได้ ซึ่งถือว่าในหลาย ๆ องค์กรก็ต้องการคนที่พร้อมที่จะทำงานให้กับตัวเองทันที รวมไปถึงที่จะต้องมีความรักในองค์กร เพราะเมื่อเรารักแล้วเนี่ย เราก็จะทำมันอย่างเต็มที่ ใช่ไหมคะ ทีนี้นิดนึงค่ะว่ามาถึงว่าลักษณะนักศึกษารุ่นใหม่ เมื่อบอกว่ามีคุณสมบัติแบบนี้ที่องค์กรต้องการแล้วใช่ไหมคะงั้นนั้นน้อง ๆ นักศึกษาเนี่ยค่ะ น้อง ๆ นักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมตัวเองยังไงคะพี่ที่มาถึง จบปั๊บทำงานได้เลย ค่ะ อันนี้เป็นเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะ เพราะว่าคือก็เป็นเด็กตอนเป็นเด็กที่ว่าเป็นเจนใหม่ใช่ไหมคะ เจนใหม่ๆก็จะว่ารูปแบบของการทำงานกระบวนของความคิดเนี่ยเขาจะล้อไปตามเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าเด็กที่ใกล้จะจบแล้วเนี่ยค่ะเขาจะมีการตื่นตัวเรื่องของไอทีเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะมากเราเก่งซึ่งเรื่องของทีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะต้องมาใช้ตรงนี้นะคะ แต่ที่นี้ ความที่ว่าเกิดมาในสังคมยุคใหม่เนี่ยไอทีต่างก็หล่อหลอมเข้ามาด้วยนะคะหล่อหลอมในเรื่องของอย่างเช่นวัฒนธรรมองค์กรของการทำงาน หรือว่าในเรื่องของความทุ่มเทความเสียสละนี่จะค่อนข้างเป๊ะ เหมือนกับมาตามเวลากลับตามเวลาประมาณนั้นนะคะนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะรับผิดชอบมากนะคะรับผิดชอบในงานของตัวเองจนบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบว่าลืมในเรื่องของ ข้างรอบ ๆ ข้างไปก็ขอฝากนิดนึงค่ะว่าอย่างอย่างยังไงก็แล้วแต่นะคะเราเป็นยังเป็นสังคมไทยอยู่ใช่ไหมคะคะการทำงานการเอื้ออาทรการดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะอยากให้น้องๆ มีเพิ่มตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะ เพราะว่ามันจะเป็นการที่ว่าเรียนรู้ร่วมกัน แล้วก็การทำงานที่แบบเอื้ออาทรช่วยเหลือกันทำงานอย่างมีความสุขตรงนี้นะคะ แล้วก็อีกประเด็นสำคัญอีกหนึ่งค่ะที่อยากให้น้องๆได้ เพิ่มเยอะๆ นะคะ คือว่าตอนออกไปทำงานแล้วเนี่ยอย่าไปกังวล อย่าไปวิตกว่า ฉันจบแล้วนะจะทำไม่ได้ ไม่ต้องไปคิดนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะพบว่ายิ่งน้องๆที่มาทำงานในโรงพยาบาล เป็นองค์กรที่ดูแลสุขภาพอนามัยใช่ไหมคะแล้วน้องจะคิดว่าฉันจบด้านของชาชยในความปลอดภัยมาแล้วจะมาให้คำแนะนำกับ คุณหมอกับคุณพี่พยาบาลได้ยังไง น้องบางคนแบบว่าแบบจะเสียเซนต์ไปเลยนะคะ อันนี้ขอบอกว่าจะทำงานที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ จะไปอยู่ในแวดวงอะไร ให้ดึงความเป็นตัวตนของเราขึ้นมา ดึงความเป็นบัณฑิตอาชนมัยความปลอดภัยขึ้นมาให้ได้นะคะคะให้คิดเสมอว่าเราทำงานที่ไหน คุณหมอคุณพยาบาลนะคะ นักเทคนิคต่างๆเนี่ยจะมาดูด้านของเซฟตี้ อันนี้นความปลอดภัยเท่าเราหรือเปล่าใช่ไหมคะเราจะต้องมั่นต้องเป๊ะตรงนี้นะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะ เราต้องมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของเรานะคะ ตรงนี้ด้วยค่ะค่ะ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะ ซึ่งเชื่อได้ว่าสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้กับทุกๆ วิชาชีพเลยค่ะว่า ต้องมั่นใจในวิชาชีพของตัวเอง เพราะว่าเราเรียนมาใช่ไหมคะ เราก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้ในด้านวิชาชีพของเรามากที่สุดค่ะ และส่วนอื่นๆก็จะหล่อหลอมนะคะ รวมไปถึงการเรียนรู้รู้จักองค์กรที่เราจะเข้าไปทำงานด้วยนะคะว่า องค์กรมีนโยบายยังไง มีทิศทางยังไงนะคะมีทิศทางอย่างไร มีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ซึ่งใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะ เข้าไปดูในเว็บไซต์ศึกษาข้อมูล สอบถามข้อมูลได้นะคะ ซึ่งก่อนที่จะก้าวไปทำงานเนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การปฏิบัติงานจริง ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะ ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ธิดานะคะคุณพี่ธิดาโอมาศค่ะ เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะ หัวหน้างานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นอย่างสูงค่ะ ที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะพี่วัตถุประสงค์ของงานช่วยความปลอดภัยนะคะ ก็คือว่ามีจุดมุ่งหมายคือว่า ให้ผู้ที่ทำงานในวัยแรงงานนะคะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของการทำงานณองค์กรนั้นๆ